สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนก๊อกน้ำก๊อกน้ำดีนะครับสำหรับที่จะเข้าแทงชุดชักโครกนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเราไปแก้ชุดวาล์วปิดเปิดของแทงชักโครกปิดไม่อยู่นะฮะเราก็ไปปรับตั้งละตอนนี้มันก็เหลืออยู่งานหนึ่งที่เราจะต้องไปทำก็คือเราจะต้องไปเปลี่ยนวาล์ว ชุดนี้ซึ่งด้ามปิดเปิดน้ำมันชำรุดนะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปใส่นะฮะเครื่องมือของเรามีอะไรเทปพันเกี่ยวนะครับแก้เลื่อนมีดคัตเตอร์ เดี๋ยวเราแกะออกดู นะครับ อันนี้เป็นก๊อกน้ำว่าว่าสแตนเลสนะครับ 304 นะฮะ หัวก็กก็จะเป็นแบบน้ำเข้าทางนี้นะฮะน้ำออกทางเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดจุดนี้ดูนะครับ อันนี้นะครับเราก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฝาปิดมันนะครับ ปิดให้มันสวยงามเฉยๆนะฮะ เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับ อันนี้ก็คือตัวก๊อกนะครับทำจากสแตนเลส 304 นะครับคงทนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพันเทปพันเกลียวก่อนนะครับ ทั้งสองเลย แล้วเดี๋ยวไปถอดของเดิม แล้วก็เอาชุดนี้ใส่เข้าไปนะครับ ใ่ล้เ้ามใช่ นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราพันเทปพันเกลียวนะวิธีพันเทปพันเกลียวก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเราจะพันเราก็พันตามรอบเกลียวนะครับ เพราะเวลาหมุนเข้ามันจะได้ไม่ดันเกลียวออกนะครับ พันให้ตึงมือนะครับ ตึงมือก็คือเทปพันเกลียวนะครับไม่ต้องหนามากนะฮะเอาพอดีพอดี นี้ด้วยนี่ก็พันนิดนึงนะครับไม่ได้แน่นนะครับทำเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ่าไปเปิดนะครับ ไปเราไปใส่กัน ก็เดี๋ยวเราปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับ ที่มันจะเข้าไป จ่ายข้างในนะครับ ปิดเลยนะครับ วาน้ำประปาหมุน หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ปิด ถ้าเปิดจะหมุนหมุนทวนนะครับ ปิดเรียบร้อยนะครับ มันจะมีสัญลักษณ์อยู่ โอเค ต่อไปเราไปเปลี่ยนก๊อกกันครับ นี่นะครับตัวที่เราเปลี่ยนน้ำไม่ไไรบอกน้ำไม่ไหลเขาเปลี่ยนน้ำอยู่ขออภัยสักครู่เขางไม่ใเลยวะเนี่ยของผู้ชายเขาจะปิดมันก็ไม่ใช่หรอเขาไม่เลยได้ปิดเข้าเลยเข้าเลยพวกผู้ชายเขาได้ นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปทดลองเปิดน้ำครับเห็นนะนะะหลังจากเราเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ อันนี้คือของเดิมมันนะครับที่ชำรุด เดี๋ยวไปเปิดวาล์วน้ำนะครับ ตอนนี้เราก็จะเปิดวาล์วน้ำนะครับ หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้ว เปิดวาล์วน้ำก็หมุน หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขึ้นมานะครับ เปิดเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับโอเคนะครับ ไม่รั่วนะครับก็ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการนะครับ เปลี่ยนก๊อกน้ำดีนะครับ สำหรับอันนี้ก๊อกประเภทนี้จะเป็นใช้กับพวกพวกชักโครกสุขภัณฑ์โถปัสสาวะ หรือ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ พวกนี้นะฮะจ่ายน้ำดี สามารถทำเองได้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ